ค่ะในเรื่องของการปรับแต่งรูปแบบของทีมนะคะ ในหัวข้อนี้เราจะมาเรียนรู้เกี่ยวกับการปรับตัวอักษร การเปลี่ยนแบ็กกราว การเปลี่ยนสีต่างๆ นะคะ รวมไปถึงการใช้ส่วนเสริมของ WordPress อย่างวิดเจ็ตนะคะ ไม่ว่าจะเป็นการซิงกับ Facebook Instagram ซึ่งบางร้านค้าเนี่ยก็มีการขายสินค้าผ่านทางโซเชียลมีเดียต่างๆ ด้วย เพราะฉะนั้นเนี่ยจะเห็นได้ว่า WordPress และโซเชียลมีเดียของเราที่ใช้ในการประชาสัมพันธ์สินค้านั้น มันสามารถคอนเนคกันได้ และเชื่อมต่อกันได้อย่างง่ายดายเลยทีเดียวค่ะ ค่ะและสุดท้ายนะคะ เราจะมาดูในเรื่องของการใส่วิดเจ็ตนะคะ ซึ่งตรงนี้นี่ก็จะเป็นส่วนเสริมที่ทาง w o r d p a c e เนี่ย มีให้เราใช้แบบฟรีๆเลยนะคะ วิธีการเราให้ไปที่หน้าควบคุมของเรานะคะ จากนั้นเราไปที่ทีมนะคะ แล้วก็คลิกที่ปรับแต่งนะคะ เพื่อที่จะไปใส่วิดเจ็ตของเรา จากนั้นเราเลือกเมนูวิดเจ็ตนะคะ ตรงนี้นะคะในเมนูที่ปรากฏด้านข้างคำว่าส่วนล่าง คือส่วนที่จะแสดงผลในหน้าเว็บไซต์ของเรา นั่นก็คือ ส่วนด้านล่างของเว็บ ตรงนี้ถ้าเกิดว่าเราเลือกทีมแบบอื่น ก็จะมี ส่วนเสริม หรือว่าส่วนข้างๆตรงกลางนะคะก็จะไม่เหมือนกัน แล้วแต่ว่าเราจะเลือกแบบไหนนะคะอ่ะทีนี้เราลองเลือกนะคะ ส่วนล่าง จากนั้นให้ไปที่คำว่าเพิ่มวิดเจ็ต ตรงนี้เราอาจจะไม่ได้แนะนำหมดทุกเมนูนะคะ เราจะแนะนำเมนูหลักๆ ที่คิดว่าผู้ประกอบการชุมชนของเราเนี่ยจำเป็นจะต้องใช้กันนะคะ อย่างอันแรกเลยในเรื่องของคอนแทคนะคะ เราลองใส่คอนแทคของเราเพื่อที่จะให้ลูกค้าเนี่ยสังเกตเห็นได้ง่าย แล้วก็ติดต่อกับเราได้ง่ายนะคะ ก็จะมีให้เราใส่หัวข้อนะคะ นั่นก็คือหัวข้อในการติดต่อร้าน ที่อยู่นะคะ ซึ่งที่อยู่เนี่ย เราสามารถที่จะแสดงเป็นเอ่อ Google Map ได้นะคะ ถ้าเกิดว่าใครต้องการเพียงแค่ ใส่เอ่อตัวที่เป็นตัวคีย์ของ Google Map ลงไปนะคะก็จะแสดงผลเป็นหน้า Google Map ข้างท้ายเว็บไซต์เราได้เลยนะคะแล้วก็ใส่โทรศัพท์มือถือที่อยู่ติดต่อรวมถึงชั่วโมงในการติดต่อนะคะเราสามารถเลือกการมองเห็นได้ด้วยนะคะจากนั้นถ้าเกิดว่า เมื่อเราเสร็จแล้วเนี่ยเราก็กดบันทึกและเผยแพร่เพื่อทำการบันทึกที่อยู่ติดต่อของเรา เห็นไหมคะว่าที่อยู่ติดต่อของเราก็จะปรากฏอย่างภาพนะคะก็จะมี Google Map อันนี้นะคะ เราก็เป็นการยกตัวอย่างให้ดูถ้าเกิดว่าร้านค้าอยู่ตรงไหนก็ลองเอาคีย์ของ Google Map เนี่ยมาใส่ เพื่อที่ว่าลูกค้าคลิกเข้ามาร้านเราแล้วเนี่ยสามารถที่จะกด Google Map แล้วก็เดินทางมายังร้านเราได้เลย อีกเมนูหนึ่งนะคะ นั่นก็คือการใส่ Facebook ซึ่ง Facebook เนี่ย เราจะต้องทำเป็น Facebook Fanpage นั่นเองนะคะ ถึงจะเอามาลิงก์และเชื่อมต่อกับทาง WordPress ได้วิธีการเช่นเดียวกันค่ะ เมื่อเราคลิกกลับไปแล้วนะคะ ให้เรากดเพิ่มวิดเจ็ตนะคะ จากนั้นเลื่อนนะคะ เพื่อที่จะใส่ Facebook Page Plugin คลิกเข้าไปเลย อย่าลืมนะคะว่า ลิงก์ Facebook นะคะ URL ของเราจะต้องเป็น Facebook Fanpage นั่นเองค่ะ อันดับแรกนะคะใส่หัวข้ออาจจะเป็นชื่อร้านบ้านน้องออมนะคะ แล้วก็ไป Copy ลิงก์ที่เป็น Facebook Page ของเรา แล้วก็นำมาใส่ในช่องที่ให้ใส่ URL นะคะ เห็นคะว่าด้านข้างเนี่ยก็จะอัปเดตให้เราตลอดเวลาเลย มีการกำหนดพิกเซลความยาวความกว้างนะคะ เราก็สามารถที่จะกำหนดได้เหมือนกันอันนี้ก็จะเป็นการแสดงผลนะคะ จากนั้นก็กดบันทึกและเผยแพร่เพื่อทำการเซฟสิ่งที่เราทำไป เดี๋ยวเราลองไปดูด้านหน้านะคะ ลองมาดูหน้าเว็บของเรานะคะว่าจะเป็นยังไงบ้างอย่างเมื่อสักครู่นี้ใช่ไหมคะที่เราทำลงไป ก็คือในเรื่องของการติดต่อแล้วก็ Facebook Page อ่ะก็จะปรากฏด้านล่างนะคะว่าสวยงามมากเลย